บาๆไปโอ้ยเป็นไงคะฟีนฟินไปแล้ว ยังไงต่างฟีนฟินไปเลยจ้า มาดูกันค่ะวันนี้แต่ว่าหางจระเข้ฮารุมานถวายแหวนไปแล้วค่ะโอ้ยมาแล้วค่ะสวัสดีสวัสดี ตัวไวจัดไปเต็มๆเลยจ้าโอ้ยตอนนี้หมุนหนักๆเลยนะคะ อยู่ที่1,000เลยนรคบปูวบตีสปินแรกก็7ห0าไปแล้วจ้า ยังไงดี้าหมุนขอห้าหมุนขอปังๆหน่อยจ้าโอ้ยสีแดงหมัดสั้นตอกสั้นไปแล้ว ยังไงแตกปุ๊บๆอีกไหมโอ้ยมาแล้วจ้ายั่วๆไปเลยคอมโบวัดเต็มกระดานแบบนี้1 1น0 0ไปเลย ยังไงยังไม่หยุดนะคะ ขออีก เลือดตกยางออก อีก1600ยังไงหมูสุดท้ายแล้วตัดตัวตัดทางมาแล้วมาแล้วจะโอ้ยอีก7500ย่อยจริงโผล่ทั้งดินขายกระพายกลับไปเลยค่ะเท่าไหร่มาดูกันค่ะเท่าไหร่เท่าไหร่5ู5 0 0ใครอยากเล่นกดได้เลยจ้า